ามมาที่แล้วค่ะ เอาละครับ ต้นข้าวโพดอายุได้ 3 สัปดาห์แล้ว ซึ่งช่วงเวลานี้เองที่เกษตรกรเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่หนึ่งและกำจัดวัชพืชไปพร้อมกันเลยสำหรับปุ๋ยที่ใส่นั้นถ้าจะให้ดี เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินครับ โดยก่อนไถพรวนเกษตรกรจะต้องเก็บตัวอย่างดิน ส่งให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในพื้นที่ของตนเองเนี่ย ตรวจ หรือใช้บริการของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตรวจสอบด้วยชุดตรวจสอบดิน หรือซอยเทสคิดก็ได้นะครับ หลังจากได้ผลวิเคราะห์ดินมาแล้ว ก็นำมาเปรียบเทียบกับตารางการผสมปุ๋ย พื่อให้ได้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนั่นเองครับ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากสักหน่อยนะครับ แต่ก็เป็นการใช้ปุ๋ยที่ตรงตามความต้องการของพืชที่สุดแล้วล่ะครับ เกษตรกรจะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าอ่ะหากสนใจสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่านครับ ากเกษตรกรไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ดินได้ อาจใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่เป็น 2ช่วง ครั้งแรกอัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ และครั้งที่2อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเติมจากการใส่ปุ๋ยสูตร 15 15 15 ที่ใส่รองก้นหลุม พร้อมหยอดเมล็ดไปแล้วนั่นเองครับ วิธีการใส่ปุ๋ยสามารถใช้เครื่องจักรหรือแรงงานคนก็ได้ กรณีใช้รถไถช่วยหยอดปุ๋ยเจ้ารถไถเนี่ย ก็จะสามารถทำได้ทีเดียวเลยนะ ทั้งหยอดปุ๋ย กำจัดวัชพืชในแปลง และพูนโคนไปในตัวเลยครับ โอ้โห สะดวกรวดเร็วไม่เปลืองแรงอีกด้วยนะครับ แต่ถ้าพื้นที่ของเกษตรกรเนี่ยไม่เหมาะกับการใช้รถไถ หรือไม่ได้กว้างนัก หรือไม่ราบเรียบ หรือช่วงนั้นดินมันแฉะเกินกว่าจะใช้รถไถได้ หรือไม่มีตังค์ซื้อรถไถก็ไม่เป็นไรนะครับ ใช้แรงงานคนก็ได้เหมือนกัน เสียแต่ว่าต้นทุนนะมันจะสูงหน่อยนะครับ วิธีการใส่ปุ๋ยด้วยแรงงานคน ก็แค่โรยปุ๋ยเข้าไปข้างแถวปลูกนะครับ จากนั้นก็ใช้จอบกำจัดวัชพืช แล้วก็พูนโคน เพื่อกลบปุ๋ยไปพร้อมๆกันเลยเหนื่อยหน่อยสำหรับการใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่ 2 ให้ใส่เมื่อข้าโพดอายุประมาณ 50ถึง55 วัน หรือก็คือก่อนออกดอกประมาณ 1 สัปดาห์ เพราะในช่วงที่ข้าวโพดเริ่มออกดอกตัวผู้และไหม เป็นช่วงที่ข้าวโพดต้องการธาตุอาหาร และน้ำที่เพียงพอครับ ปุ๋ยที่ใส่ก็เหมือนเดิมครับ ใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่เกษตรกร ระยะนี้ไม่สามารถใช้รถแท็กเตอร์ หรือรถไถเดินตามช่วยหยอดปุ๋ยได้แล้วนะครับ ต้องอาศัยแรงงานคนในการใส่เท่านั้น วิธีการใส่ก็เหมือนเดิม ใช้รอยปุ๋ยที่ข้างแถวปลูกแบบนี้ ส่วนเรื่องของวัชพืชในระยะนี้ จะไม่มีผลต่อข้าวโพดของเราแล้วครับ ไม่ต้องห่วงเพราะต้นและใบข้าวโพดเนี่ย จะเจริญเติบโต บดบังแสงทำให้วัชพืชไม่สามารถเติบโต แย่งน้ำและอาหารได้อีกแล้วล่ะครับ ย่สิ่งสำคัญในการใส่ปุ๋ยทุกครั้งก็คือ ดินจะต้องมีความชื้นด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยปุ๋ยจะไม่ละลาย เกษตรกรอาจจะปล่อยน้ำเข้าไปในร่องปลูก เพื่อให้ดินมีความชื้นก่อนจะใส่ปุ๋ย หรือหากใครใส่ปุ๋ยทั้งๆทที่ดินไม่มีความชื้นอยู่เลยเนี่ย หลังใส่ปุ๋ยแล้วก็จะต้องเติมน้ำตามไปด้วยนะครับ